แนวคิดนะคะในการทำงานว่าเราหรือประชาชนทุกคนนะคะคาดหวังที่จะเห็นระบบราชการเนี่ยเป็นระบบราชการที่มีศักยภาพนะคะมีประสิทธิภาพ แล้วก็มีขีดสมรรถนะในการบริหารมีความยืดหยุ่นคล่องตัว แล้วก็ที่สำคัญคืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหรือว่าผู้รับบริการนะคะไม่ว่าทั้งภาคเอกชน หรือว่าภาคส่วนต่างๆนะคะรวมทั้งเป็นระบบที่รองรับ หรือว่าก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้รวดเร็วนะเพราะฉะนั้นข้าราชการเนี่ยเป็นนกลไกสำคัญนะคะในการที่จะทำให้ระบบราชการเป็นระบบราชการที่คาดหวังของประชาชนในการรองรับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ ทีนี้ในส่วนของระบบราชการ 4.0 ตรงนี้ขออนุญาตไปอีกสายหน่อยค่ะ นะคะ ทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงได้นำแนวคิดหลักการระบบราชการ 4.0 มาใช้ในการที่จะขับเคลื่อนระบบราชการหรือกลไกราชการเนี่ย เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะ จริงๆ แล้วกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยมันมาถาโถมมันเข้ามาในในบริบทที่รัฐเนี่ยจะต้องปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรอบ กฎหมายนะคะที่มีโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญนะคะในการที่เราใช้ในการเป็นกฎหมายแม่บทในการปกครองนะคะของประเทศเนี่ย หรือว่ากฎหมายต่างๆนะคะ อย่างเช่น ตอนนี้เองก็มีที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการปฏิรูป หรือว่าการกอบยุทธศาสตร์ชาติต่างๆเนี่ยนะคะจะเป็นตัวกลไกที่ทำให้ภาครัฐเนี่ย อยู่นิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะ ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่บท หรือว่ากฎหมายที่เป็นแผนแม่บท หรือว่าเป็นกฎหมายที่ใช้ในการที่จะต้องประกอบการทำงานต่างๆนะคะ หรือว่าในเชิงของสังคมนะคะ ในเชิงของเศรษฐกิจนะอย่างเช่นในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ย เราก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียว ะคะเราต้องมีการค้าการลงทุนมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น EU หรือว่า EEC หรือว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเองด้วยนะคะนั้นในเรื่องของกรอบการค้าการลงทุนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นนกลไกหนึ่งที่ทำให้ภาครัฐเองเนี่ยจะต้องเปิดกว้างแล้วก็เชื่อมโยง โดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะที่จะทำให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพต่างๆ ของตัวเองเพื่อที่เชื่อมโยงกันได้อย่างที่เมื่อกี้คุณบวรศักดิ์พูดถึง ในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลทำไมถึงจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับแรงงานนะครับ เพราะว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ย เรามองเรื่องของการศึกษาเพียวๆไม่ได้ แล้ว เราต้องมองคนอื่นด้วยนะครับว่ามันไปเชื่อมโยงยังไงตอบศึกษาแล้วเนี่ยมีการเรียนการสอนไปแล้ว มีหลักสูตรไปแล้ว มีแผนแม่บทอย่างนี้แล้วมีกรอบพรบการศึกษาแบบนี้แล้วเนี่ย มันจะส่งผลกับ เศรษฐกิจของประเทศไหมมันตอบตลาดแรงงานไหมตอบความต้องการในอนาคตหรือไม่นะคะนี้บางทีเราเวลาที่เราดูเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ที่จะเชื่อมโยงกันด้วยนะคะหรือในเชิงของสังคมที่กระทบต่อการปรับตัวของภาครัฐเนี่ยก็คือในเรื่องของต่อไปเราคือสังคมผู้สูงอายุนะคะในอนาคต หรือว่าเป็นในเรื่องของการสาธารณสุขต่างๆนะคะที่จะเน้นในเรื่องของการทำงานแบบระบบปฐมภูมิ เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการป้องกันนะคะเน้นการรักษาให้น้อยลง เพราะฉะนั้นโรคอุบัติไปโรคอุบัติซ้ำต่าง ๆ นะคะที่จะมีขึ้นมาเนี่ย ตรงนี้เราต้องต้องดูนะคะว่ามันจะกระทบกับเรากระทบกับการศึกษาของระบบการศึกษาหรือระบบวิธีการทำงานเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะหรืออีกตัวหนึ่งนะคะที่ เป็นตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาก ๆ ก็คือตัวเทคโนโลยีนะคะที่เจริญก้าวหน้ามากแล้วปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีก็เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะ เพราะนั้นเมื่อเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ย มันก็มีมาแบบทำให้แบบเกิดการดิสรับในเอ่อในงานของเราในหลาย ๆ งานนะคะซึ่งจริงๆเอ่อภาครัฐเองเนี่ย ก็อาจจะถูกดิสรับในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังยังยังรู้สึกว่า ยังยังรู้สึกว่ามันยังไม่กระทบกับเรามากมาย ในขณะที่เอกชนเองเนี่ย ตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะมีผลกับการอยู่รอดหรือการล่มสลายไปของธุรกิจในหลาย ๆตัวนะคะอย่างที่เราจะเห็นในเรื่องตอนนี้ ตลาดออนไลน์เป็นตลาดที่แบบมีการเจริญเติบโต หรือว่ามีการที่แบบการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่า นำเทคโนโลยีหรือว่าตัวพวกนี้มาใช้ในกระบวนการนะครับแม้กระทั่งตัวเอไอหรือต่างๆ ที่จะเอามาใช้แทนแรงงานในอนาคตนะมันก็จะสัมพันธ์กันกับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นตัวอีโคโนมิกเอง หรือว่าตัวโซเชียลเองค่ะตัวโซเชียลเองเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นตัวที่สำคัญนะคะในปัจจุบันแล้วก็เป็นตัวที่สำคัญที่จะเป็นนกลไกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทย แล้วก็ตัวระบบราชการเองด้วยนะคะ ในรูปการ4.0 ก็จะเป็นตัวที่เป็นนกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนด้วยนะคะ อีกตัวหนึ่งก็คือตัว environment นะคะ บริบทที่มากระทบเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ climate change นะคะ คือภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงต่างๆผลกระทบกับเรามากน้ำท่วมนะคะ แห้งแล้งตัวพวกนี้กระทบกับเราทั้งสิ้นกระทบกับการทำงานของบริบท ภาครัฐทั้งสิ้นนะคะ โดยเฉพาะปัจจุบันตัว environment ที่กระทบกับเรามาก ๆ เลยคือตัวโควิดนะคะ เพราะว่าเป็นอะไรที่ เป็นสถานการณ์ที่รุนแรง แล้วก็เป็นอะไรที่เรายังไม่เคยเจอนะครับนั้นสองปีที่ผ่านมาเนี่ย เราจะเห็นว่าโควิดทำให้บริบททำให้การดำรงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไป หลายๆอย่างนะคะ มีทั้งทางที่ทำให้เกิดแบบการบาดเจ็บ การเป็นเจ็บไข้ได้ป่วย การล้มตายนะคะ แต่ก็เป็นอีกแรงหนึ่งในการที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง เพราะนั้นในวิกฤตก็มีโอกาสนะเพราะนั้นตรงนี้จะมีผลกระทบ ซึ่งเราจะต้องดูและทำความเข้าใจกับในเรื่องของ ควิดหรือว่าในเรื่องของ e n v i r o n m e n t ัวพวกนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะนำมาสู่กระบวนการของการที่จะปรับปรุงหรือปรับบทบาทปรับตัวของภาครัฐอย่างไรนะคะตัวสุดท้ายก็คือตัวกฎหมายตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาเองเนี่ยมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างการรอพิจารณาอยู่ในสภานะคะโดยเฉพาะพรบการศึกษาแห่งชาติ แล้วก็พรบส่งเสริมการเรียนรู้ นะคะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่จะต่อไปก็จะเป็นแม่บทในการที่จะทำงานของกระทรวงศึกษา หรือว่ากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของกรอบการทำงานไม่ว่าจะเป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะคะ หรือว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารราชการที่ดี ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือพรบอำนวยความสะดวกนะคะซึ่งตรงนี้หลักการพวกนี้ค่ะจะเป็นเกี่ยวข้องกับกระบวนการของการทำงาน และการปรับตัวของภาครัฐทั้งสิ้น โดยสิ้นนะคะ อันนี้คือบริบทที่มากระทบนะคะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวลาเราทำงาน เราจะต้องวิเคราะห์ จะต้องทำความเข้าใจกับบริบทพวกนี้มากๆนะคะเราถึงจะก้าวเข้าสู่กระบวนการของการที่จะนำในเรื่องของระบบราชการ4.0มาใช้ และเข้าใจว่าเราจะเอามาใช้ในบริบทไหนอย่างไรนะคะ เพราะว่า อย่างที่เรียนนะคะว่าก่อนที่เราจะทำงานหรือว่าเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไร เราจะพัฒนาไปอย่างไร เราต้องมีการทบทวน มีการทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ที่มากระทบ แล้วก็เห็นเทรนในอนาคตว่าเราจะไปที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะ ขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปเลยค่ะตามกรอบกฎหมายและธรรมนูญนะคะ เอ่อ ปัจจุบันเนี่ยนะคะ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ 60 เนี่ย รัฐ นะคะโดยเฉพาะมาตราเจ็ดแปดนะคะ หรือว่ามาตราห้าเจ็ดห้าแปดหกสามที่ยกมาเนี่ยนะคะเป็นหน้าที่ของรัฐนะคะ ที่จะต้องจัดให้บริการประชาชน โทษค่ะสไลด์หายใช่ไหมค่ะเป็นหน้าที่ของรัฐนะคะ ที่จะต้องให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานนะคะในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าในเรื่องของการกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบที่รัฐจะต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ถามว่าทำไมถึงยก รัฐธรรมนูญรัฐตรงมาตรานี้เข้ามานะคะเพราะว่าประเด็นคือในเรื่องของระบบราชการ4.0ที่จะพูดต่อไปเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญกับในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือว่าการสานพลังนะคะเพราะฉะนั้นในมาตรา78เนี่ยจะบอกไว้เลยว่า รัฐต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆนะคะแล้วก็จริงๆในมาตราเนี้ยบอกไว้ด้วยด้วยซ้ำว่ารัฐเนี่ยต้องให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท ร่วมดำเนินการนะคะไม่ว่าจะในการเรื่องของการอนุรักษ์ในเรื่องของการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือว่าในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ถิ่นฐานของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเข้ามาร่วมนะคะร่วมดำเนินการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เป็นการแค่รับฟังความคิดเห็น เท่านั้นนั้นงานภารกิจใดหรือว่างานใดที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาร่วมดำเนินการได้ จำเป็นจะต้องให้เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรงนะคะและเกิดเกิดผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะฉะนั้นในกระบวนการตรงนี้ค่ะ ที่กระทบทั้งหลายละภาครัฐจะปรับตัวอย่างไรนะคะ ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ระบบราชการ 4.0 เป็นกรอบนะคะ แนวคิดในการที่จะนำมาใช้ในการที่เราจะ ใช้ในการที่จะพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงคีดสมรรถนะของตัวขององค์กรนะคะ แล้วก็เพื่อที่จะตอบโจทย์ว่า ระบบราชการเนี่ยเป็นที่พึ่งนะคะ เป็นของประชาชนแล้วก็เป็นเชื่อถือ ไว้วางใจได้นะคะ ทีนี้มาดูกันนะคะ ว่าระบบราชการ 4.0 เนี่ยมีองค์ประกอบสำคัญสาคัญอะไรบ้างนะคะสามวงข้างนอกนะคะ ก็จะเป็นองค์ประกอบในระบบราชการ4.0ที่มีมีความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวเนื่องกันทั้งสามวงจะเห็นเส้นในภาพเนี่ยจะเห็นเส้นว่าเราไม่ได้เอาของเขาไปไว้ตรงไหนตรงใดตรงหนึ่งนะคะนั้นสามวงเนี่ยจะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะคะ ก็คือเป็นราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงนะคะ เป็นราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยนะคะแล้วก็เป็นราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันนะคะเชื่อมโยงกันยังไงนะคะก็คือเป็นการทำงานที่เปิดเผยโปร่งใสนะคะบุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้นะคะแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันสามารถตรวจสอบได้ เปิดกว้างให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมนะรวมถึงในเรื่องของการที่ นำภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมดำเนินการหรือดำเนินการแทนนะคะ แล้วก็เชื่อมโยงการทำงานนะคะ มีความเป็นเอกภาพแล้วก็สอดคล้องกัน ในเชิงของโครงสร้างก็จะมีการจัดโครงสร้างหรือว่าการจัดระบบวิธีการทำงานเนี่ย ในลักษณะของเครือข่ายนะหรือว่ามีสายการบังคับบัญชาเนี่ยที่สั้นกระชับขึ้นนะคะในส่วนของเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันเนี่ยนะคะ จะมีตัว แนวคิด ที่เป็นแนวคิดย่อยๆ ในการที่จะทำอย่างไรให้ภาครัฐเปิดกว้าง หรือว่าเป็นภาครัฐเปิดกว้างที่เชื่อมโยงกันได้อย่างไรนะคะ ก็คือจะมีแนวคิดย่อยๆ ที่เข้ามาใช้ในกระบวนการตรงนี้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ strategic thinking หรือว่าตัว strategic management ต่างๆและในกระบวนการของการที่เราจะทำงานให้เปิดกว้างเชื่อมโยงกันได้ เนี่ย เราก็ต้องมี กลยุทธ์นะคะมีกลยุทธ์มีการวางเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเรากำลังจะทำอะไร เราจะเชื่อมโยงกับใคร เราจะเปิดกว้างแค่ไหนนะคะ ในกระบวนการของการทำงาน แล้วก็ตัวไฮไลท์สำคัญนะคะ ที่จะดึงพูดก็คือในเรื่องของ Public Data นะคะ คือปัจจุบันเนี้ย เราให้ความสำคัญกับในเรื่องของข้อมูลนะคะ เพราะว่าข้อมูลเนี่ย เป็นตัวที่จะสามารถทำให้เชื่อมโยงกันได้นั้นที่ท่านอาจจะฟังไปแล้วเมื่อเช้านะคะที่ว่าในเรื่องของการทำข้อมูลของสถิติ ใช่ไหมคะที่ทำเรื่องข้อมูล ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ ในกระบวนการของการที่จะทำให้เปิดกว้างเชื่อมโยง แล้วก็ทำให้ระบบราชการ 4.0 เนี่ย เป็นระบบสถานที่แบบมีความทันสมัยเชื่อมโยงกันได้ แล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ด้วยนะคะ อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตัว Public Share Share Service นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ระบบราชการเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญก็คือสามารถที่จะให้บริการนะคะสาธารณะต่างๆ ที่เป็นลักษณะของสามารถแชร์นะคะ หรือว่าสามารถให้บริการที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยนะคะ นั้นตัวที่เปิดกว้างเชื่อมโยงก็คือประชาชน สามารถเข้ารับบริการหรือว่ามาให้มาขอรับบริการนะคะ จากราชการเนี่ย ได้รวดเร็วขึ้นเข้าถึงได้สะดวกขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับในส่วนของตัวภาครัฐที่มีคุณสมรรถสูง ก็คือความสามารถหรือคุณสมรรถขององค์กรนะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือการทำงานที่เน้นในเรื่องของ end to end process นะคะก็คือเวลาที่ภาครัฐทำงานเนี่ยค่ะเราต้องคิดจนจบนะคะคือวางแผนแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองกระบวนการหรือว่าตอบสนองความต้องการของประชาชน คือคิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ออกแบบกระบวนการทำงาน ไปสู่เป้าหมายที่เราจะมีรูปเพราะฉะนั้นตัว end to end process driven เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะผลักนะคะเป็นตัวที่จะดำเนินการเป็นตัวที่จะทำแล้วก็ สามารถที่จะตอบตัวเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกนะคะก็คือตัว strategic thinking ที่เราคิดไว้นะคะดังนั้นในกระบวนการของภาครัฐที่มีการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันเนี่ย ในทุกตัวจะเป็นตัวที่ใช้เป็นหลักการแนวคิดนะคะ ที่จะทำให้เกิดกระบวนการของการทำงานที่สามารถเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันได้นะคะที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะ คือเปิดกว้างและเชื่อมโยง แต่ต้องเป็นภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็เปิดเผยโปร่งใสเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการทำงานภาครัฐสิ่งที่เราจะทิ้งหรือละเลยไม่ได้เลยนะคะ ก็คือในเรื่องของการเปิดเผยแล้วก็โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพราะว่าอย่าลืมว่าระบบราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เราทำงานเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เป็นเจ้าของภาษี นะคะที่แบบจ่ายให้เราสามารถมีเงินในการที่จะดำเนินการต่างๆ มีเงินงบประมาณที่จะใช้ในการที่จะจ่ายเป็นค่าจ้างหรือว่าค่าตอบแทนต่างๆนั้นตรงนี้นะคะก็ต้องเป็นราชการที่ตรวจสอบ แล้วก็โปร่งใสด้วยนะคะ ทีนี้ในส่วนขององค์ประกอบที่สองนะคะ ก็คือในเรื่องของการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะในกระบวนการของการทำงานเนี่ยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเราก็ต้องมีในเรื่องของการที่จะต้องมองให้เห็นภาพอย่างที่ยกตัวอย่างบริบทสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มากระทบเนี่ยเราต้องเข้าใจปัญหาเพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหา แล้วก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเช่น ในสถานการณ์โควิด แบบเนี้ย การเว้นระยะห่างนะคะ หรือว่าสังคมยู่ normal ต่าง ๆ การที่ลดการที่จะออกไปในพื้นที่เสี่ยงนั้นทำยังไงรัฐจะแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้ได้นะคะอย่างเช่นที่มีระบบบริการหรือว่า e-service ต่าง ๆ ตรงนี้ก็เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชน สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แล้วก็ลดความเสี่ยงในการที่จะไปติดโควิดนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะหรือในเรื่องของ ในที่จะใช้การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐนะคะที่ไม่ว่าแล้วก็ระบบดิจิทัลต่าง ๆ เนี่ยเข้ามาใช้ในการจัดการหรือว่าการให้บริการสาธารณะนะอย่างที่ยกตัวอย่างในเรื่องของโควิดเช่นเดียวกันนะคะ หรือก็เป็นในลักษณะของการที่จะเชื่อมโยงภาครัฐเพื่อให้สามารถให้บริการได้ เปเสร็จในจุดเดียวนะคะ ซึ่งตอนนี้สำนักงานกพรเองก็ให้ความสำคัญกับการผลักดันในเรื่องของอีสวิตนะคะแล้วก็การจะทำเป็นอีสวิตได้ สิ่งที่สำคัญก็คือตัว Data d i g i ทัลนะคะนั้นในกระบวนการของการทำข้อมูลต่างๆ ที่สามารถใช้เชื่อมโยงกันได้ ก็จะมีประโยชน์ในกระบวนการของการที่จะทำงานในส่วนตรงนี้นะคะทีนี้องค์ประกอบนะคะภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ย ก็จะมีทั้งในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะในเรื่องของตัวความต้องการนะคะ ก็คือตัวดีมานดิเวนที่เป็นตัวที่ภาคประชาชนหรือว่าภาคเอกชนต่างๆ ที่มีความต้องการให้ราชการตอบสนอง ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องให้ความสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Public s e c r e y นะคะขอโทษ Public Access นะคะ ก็คือเป็นเรื่องของนโยบายหรือว่าเป็นเรื่องของทรัพย์สินทรัพยากรหรือว่าต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องของสาธารณะต่างๆนะคะแต่ที่สำคัญนะคะในส่วนของการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยและเกี่ยวเนื่องกับที่เราคุยกันมาเมื่อเช้าด้วย แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับการที่เราจะต้องผลักดันในเรื่องของการบริรณาการฐานข้อมูลต่างๆนะคะก็คือในเรื่องของตัว s วิต i ิ e improvement นะคะก็คือ เป็นการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานขององค์กรตัวเองนะคะ แล้วก็การปรับปรุงบริการตัวเนี้ยก็เกี่ยวพันกับในเรื่องของ service personalization นะคะก็คือเป็นการบริการที่ให้บริการกับตอบสนองที่ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลนะคะในกระบวนการของการปรับปรุงสิทธิภาพที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่ ตัวการบริการที่ให้บริการเฉพาะกลุ่ม หรือเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนะคะที่มีความสัมพันธ์หรือว่ามีความเร่งด่วนในกระบวนการของการที่จะต้องแก้ปัญหา เฉพาะเป็นเรื่องๆนะคะ แล้วที่สำคัญที่สุดของตัวนี้ก็คือสร้างความสุขนะคะให้ประชาชนนะคะมีความสุข จากการที่ภาครัฐ ให้ตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนนะคะโทษนะคะระบบค้างเอกสารที่เปิดไว้ค้างกันแป๊บหนึ่งค่ะ โอเค ค่ะ ทีนี้ในส่วนของอีกองค์ประกอบหนึ่งนะคะ ที่ตัวนี้เป็นองค์ประกอบ ภายในของระบบขององค์กรนะคะที่ควรจะต้องให้ความสำคัญก็คือ เป็นภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยการที่จะเป็นระบบราชการ 4.0 ได้เนี่ยท่านองค์กรแต่ละองค์กรนะคะ ต้องปรับตัวเองให้เป็นองค์กรที่ก้าวทันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของดิจิทัลดิจิทัลเซชันนะคะก็คือเป็นองค์กรที่รู้เท่าทัน ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะ ว่ามีเทคโนโลยีอะไรอย่างไรนะคะ ในตัวตรงนี้นะคะ สิ่งที่จะให้เห็นภาพที่เชื่อมโยงกันนะคะ ในเรื่องของภาครัฐที่มีกิจนาสูงทันสมัยเนี่ย คือ 3 ตัวหลักๆนะคะ ก็คือตัว digitalization นะคะ ตัว innovation แล้วก็ตัว agility นะคะ เพราะว่าในกระบวนการของการทำงานที่อองค์กร จะมีขีดสมรรถนะสูงได้เนี่ยหนึ่งคือจะต้องนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นะคะ สองคือในเรื่องของการที่มีอินโนเวชันนั้นบุคลากรในองค์กรเองนะคะ หรือว่านำอินโนเวชันได้จากกระบวนการของการเรียนรู้หรือการสืบเสาะแสวงหาต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้ตัวดิจิทัลได้ แล้วก็ ที่สำคัญที่จะทำให้ภาครัฐมีคีสมรรถนะสูงได้อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของ agility นะคะก็คือเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูงนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ทางสำนักงานกพรเอง ก็พยายามที่จะผลักดันนะคะให้มีการจัดโครงสร้างหรือมีการจัดรูปแบบวิธีการทำงานที่เน้นในเรื่องของอาจายให้มากขึ้นนะคะเพราะว่า ในเรื่องของการกระจายเนี่ยมันจะมีการกระจายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารงานนะคะในเรื่องของเรื่องของการบริหารงบประมาณ หรือว่าในเรื่องของการบริหารกระบวนการทำงานนะคะระบบวิธีการทำงานต่างๆ ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะคะแล้วก็เชื่อมโยงแล้วก็สัมพันธ์กันในกระบวนการที่จะทำให้ภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงได้นะคะนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ได้ นำนวัตกรรมนะคะอินโนเวชันต่าง ๆ ที่องค์กรคิดขึ้นมาเนี่ยไปใช้ในกระบวนการนั้นในเรื่องของโครงสร้างวิธีการทำงานเนี่ยก็ต้องรองรับให้เกิดการกระจายในส่วนตรงนี้ด้วยนะคเพราะฉะนั้นการที่จะให้ภาครัฐมีคิดสมารสูงเนี่ยต้องมีทั้งสามตัวเหล่านี้ไปพร้อม ๆ กันนะคะ ทีนี้ในตัวระบบราชการ 4.0 นะคะมีปัจจัยสำคัญนะคะ ที่จะเป็นนก เป็นตัวเครื่องมือนะคะในการที่จะผลักดันให้เกิด ตัวระบบราชการ 4.0 นะคะทั้งสามทั้งสามตัวได้เนยนะคะก็คือจะมีแนวคิด หรือว่าปัจจัยหลักๆก็คือในเรื่องของการสร้างการสานพลังทุกภาคส่วนนะคะคือตัว collaboration นะคะที่จะต้องเน้นกระบวนการของการทำงาน แล้วก็เน้นความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในสังคมนะคะเพราะว่าปัจจุบันอย่างที่เนี่ยนะคะภาครัฐ มีปัญหาทั้งในเรื่องของภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ แต่ว่าอัตรากำลังน้อยลงนะคะรีซอสต่างๆ น้อยลงทรัพยากรโดยเฉพาะงบประมาณที่ได้ก็มีจำกัดงั้นเราทำงานคนเดียวไม่ได้นะคะที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือตอบในเรื่องของการแก้ปัญหาต่าง ๆเนี่ยไม่ทันเราก็ต้องใช้กระบวนการของการสานพลังทุกภาคส่วนในกระบวนการของการที่จะนำมาทำงาน ร่วมกันแล้วก็ตอบสนองเป็นระบบราชการที่เป็นที่พึ่งนั้นแนวคิดตัวนี้นะคะเป็นแนวคิดที่สำคัญแล้วก็เป็นแนวคิดที่ใช้ในการที่จะลดบทบาทของภาครัฐบางอย่างลงด้วยนะคะ อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นตัวปัจจัยสำเร็จนะคะก็คือในเรื่องของตัว innovation นะคะในเรื่องของการสร้างนวัตกรรม เพราะว่าการที่จะพัฒนานะคะ ให้ระบบราชการก้าวหน้านะคะ รองรับ เทรนต่างๆ รองรับปัญหา รองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะที่แบบเปลี่ยนแปลงอย่างจะใช้คำว่าเอ่อสปีดที่สูง แล้วก็พลิกผันมากด้วยเนี่ยนะคะนั้นเอ่อคนในองค์กรเอง หรือว่า ระบบราชการเองเนี่ย ต้องพัฒนา แล้วก็สร้างนวัตกรรมขึ้นมา เพื่อที่จะใช้ในเป็นตัวกลไกในการแก้ปัญหา หรือว่ากลไกในการพัฒนาระบบราชการเองนะคะ ปัจจัยที่3นะคะก็คือตัว digitalization นะคะการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนะคะเพราะว่าวันนี้โลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วนะคะ เราจะนั่งทำงานแบบอนาล็อกไม่ได้แล้วนะคะในกระบวนการของการที่เป็นโลกราชการ 4.0 เราต้องเข้าก้าวทันนะคะการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลนะคะก็คือทำอย่างไรจะนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เหล่านี้ มาใช้ในกระบวนการของการพัฒนาแล้ว ก็เปลี่ยนแปลงสร้างอินโนเวชันแล้วทำยังไงให้เกิดความร่วมมือ เพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญสามตัวนี้ค่ะ ก็จะเป็นเหมือนห่วงโซ่เหมือนเช่นเดียวกันกับองค์ประกอบทั้งสามองค์ประกอบค่ะที่จะใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ไปพร้อมๆกันนะคะ ขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะ ขอเล่าทีละเรื่องนะคะว่าในกระบวนการของการสารพลังจะเป็นอย่างไรนะคะ เวลาที่เราพูดถึงในเรื่องของการสารพลังทุกภาคส่วนเนี่ย เรามองทั้งในเชิงของบริบทที่เป็นระบบราชการเองนะคะก็คือการทำงานที่สะท้อนว่ามีการบูรณาการนะคะ ในแนวดิ่งก็คือส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นว่าตอนนี้ เรามีพรบกระจายอำนาจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเนี่ย เราก็ต้องให้ความสำคัญกับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงที่จะบูรณาการที่จะทำงานกันอย่างไรนะคะส่วนต่างกำหนดนโยบาย กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการทำงานอย่างไร จะลงไปสู่ระบบส่วนกลางในภูมิในในภูมิภาคอย่างไร จะเชื่อมโยงจะบูรณาการการทำงานกับภูมิภาคได้แค่ไหนนะคะ จะทำงานกับท้องถิ่นได้อย่างไร เพราะฉะนั้นในกระบวนการของการสารพลังทุกภาคส่วนเนี่ยเราก็จะเน้นในเชิงของตัวที่เป็นภาคระบบราชการด้วยกันนะก็คือการบูรณาการในแนวดิ่งที่เป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ส่วนท้องถิ่นสำหรับในการสารพลังทุกภาคส่วนเราไม่ได้มองแค่เรื่องของการบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐด้วยกันเองนะคะ เราจะมองการทำงานที่เน้นภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีบทบาท นะคะก็คือการทำงานที่เป็นเชิงของแนวราก ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะคะภาคประชาสังคมชุมชน หรือภาคประชาชนโดยหรือว่าภาคการศึกษาภาคส่วนต่างๆ ที่จะเข้าที่เกี่ยวข้องนะคะที่สามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในส่วนตรงนี้ได้นะคะไม่นั้นในเรื่องของการสารพลังทุกภาคส่วน คือเราต้องมองภาพให้ชัดนะคะทีนี้เครื่องมือในการที่จะใช้มา เป็นกรอบแนวคิดนะคะ ในเรื่องของการสานพลังทุกภาคส่วนนะคะ ก็คือในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะนี่เมื่อกี้ที่นำเรียนให้เห็นในตัวกฎหมายในแม่บทนะคะ กฎหมายรัฐธรรมนูญทีนี้ทำอย่างไรเราจะสานพลังทุกภาคส่วนได้ เราต้องเข้าใจก่อนว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงอะไรนะคะขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะ แนวคิดที่นำมาใช้นะคะ ในกระบวนการของการมีส่วนร่วมก็คือ เราให้คำจำกัดความนะคะว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยหมายถึงกระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องนะคะมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการ หรือขั้นตอนต่างๆของการบริหารนะคะ ตั้งแต่การรับรู้ การร่วมแสดงความเห็นนะคะการร่วมเสนอปัญหาหรือความต้องการร่วมคิด นะคะในการที่จะแก้ปัญหา แล้วร่วมที่จะตัดสินใจรวมทั้งร่วมดำเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้ามาร่วมทำงานมีบทบาทหรือร่วมติดตามประเมินผล สุดท้ายก็คือรับประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการมีส่วนร่วมนะคะเน้นในเรื่องของการเป็นโอเนอร์หรือว่าเป็นเจ้าของร่วมกับภาครัฐนะคะในกระบวนการนั้นเมื่อเราเข้าใจการ เรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะ เราก็จะสามารถนำมาใช้ในกระบวนการของการที่จะทํำยังไงที่จะดึงภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมในระดับไหนหรือว่าอย่างไร แต่ทีนี้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยนะคะ มันจะมีลักษณะสำคัญนะคะของการมีส่วนร่วมเองนะคะ ก็คือการมีส่วนร่วมเนี่ย เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องนะคะ เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วก็เป็นกระบวนการที่จะมีขึ้นตลอดเว ของการดำเนินการนะคะ ไม่ใช่แบบเหมือนดึงประชาชนเข้ามาหรือว่าดึงภาคส่วนต่างๆเข้ามา เสร็จแล้วจบแล้วจบนะแล้วเราก็ทำงานของเราต่อโดยที่แบบไม่ไม่ให้ความสำคัญกับภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เข้ามาร่วมในกระบวนการของการตัดสินใจ หรือว่าเข้ามาร่วมให้ความเห็นในกระบวนการของการมีส่วนร่วมเนี่ย เราจะไม่ละเลยความเห็นหรือว่าเราจะไม่ละเลยคนที่เข้ามามีบทบาทหรือเข้ามามีส่วนร่วมนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการมีส่วนร่วมสำคัญสำคัญอีกตัวนึงก็คือ การเป้าหมายของการมีส่วนร่วมนะคะ คือมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ ของกระบวนการมีส่วนร่วม เพราะว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ โดยเฉพาะในกระบวนการของการทำงานเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม เห็นจากหน้าจอนี่สองร้อยกว่าคนนะคะ นี่ถือว่าก็ในเขตพักกลางเองเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางนะคะ นั้นตรงนี้นะคะ เพราะว่าในกระบวนการของการมีส่วนร่วมเนี่ยค่ะ จะทำให้เกิดการตัดสินใจนะคะ ของภาครัฐ หรือว่าการตัดสินใจในกระบวนการทำงานเนี่ยที่ดีขึ้น แล้วก็เป็นที่ยอมรับร่วมกันนะคะ ที่เน้นอีกตัวหนึ่งนะคะ ก็คือ เวลาที่เราทำกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่ใช่ทำเป็นพิธีการนะคะ แต่ว่าไม่ใช่จัดขึ้นให้มีตามกฎหมายหรือตามกรอบที่กำหนดไว้ แต่เราจัดขึ้นให้มีเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับในกระบวนการของการตัดสินใจ หรือว่าการดำเนินการในเรื่องนั้นๆนะคะอย่างที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วก็ว่าในเรื่องของ participatory governance หรือว่าในเรื่องของ meaningful นะคะก็คือการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายนะคะนั้นตรงในเรื่องของการมีส่วนร่วมนี่ก็จะเป็นกรอบแนวคิดหนึ่งนะคะ ในกระบวนการของการที่นำมาใช้ในกระบวนการของการที่จะให้เกิดการสานพลังนะคะ นี่ในกระบวนการมีส่วนร่วมนะคะจะให้เกิดการสารพลังเราจะเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทไหนในระดับไหนอย่างไรนะคะเรานำกรอบแนวคิดนะคะในเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือใช้แปลงนะคะมาจาก IAP2 นะคะมางานกพร ใช้ในการที่จะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเนี่ยมีการมีอยู่5ระดับด้วยกันนะคะก็คือเป็นระดับของ inform นะคะ ระดับแรก เป็นเรื่องของการที่ภาครัฐเปิดกว้างนะคะ โดยการให้ข้อมูล ขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารนะคะ ที่ถูกต้องทันการนะคะแก่ประชาชนนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนลักษณะของการที่ภาครัฐกำลังเปิด เผยข้อมูลนะะก็คือ Open Data นะคะนั้นจะเปิดเผยข้อมูลหรือว่าจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาได้อย่างไร ภาครัฐก็ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วก็ข้อมูลที่เป็นจริง แล้วก็ข้อมูลที่ ทันเวลา นะคะ ประชาชนถึงจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาหรือว่าเป็นจริงได้นะคะตัดเองก็ต้องปรับตัว ก็ต้องกลับหันกลับมาดูตัวเองแล้วว่าข้อมูลตัวเอง ตอนนี้ถูกต้องทันสมัยหรือเปล่า สามารถใช้เชื่อมโยงได้ไหมสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ ระดับที่สองนะคะ ก็คือระดับของในเรื่องของคอนซัลท์นะคะ ก็คือเป็น ระดับที่สูงขึ้นมาเป็นลักษณะของเริ่มเป็น two way communicate นะคะก็คือเป็นการที่จะรับฟังความเห็นของประชาชนหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้ถามว่าฟังทำไมนะคะในกระบวนการฟังเนี่ยครับเพราะว่าเราต้องการที่จะนำความเห็นนะคะมาใช้ในกระบวนการของการปรับปรุงการพัฒนา ไม่ว่าจะปรับปรุงพัฒนา process การทำงานนะคะหรือว่าปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของเป้าหมายการการดำเนินการ โครงการต่างๆ แผนงานต่างๆ ที่ภาครัฐเรากำหนดนะคะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่มีความสำคัญนะคะในกระบวนการของการทำงาน เพราะว่าข้อมูลที่ได้จาก การรับฟังความเห็นประชาชน หรือว่าผู้รับบริการหรือว่าผู้มีส่วนเสียที่เกี่ยวข้องที่ดีลงานหรือว่ามาทำงานร่วมกับเราหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการที่จะใช้ในการปรับปรุงสิทธิภาพการทำงานอย่างมากนะคะแล้วที่สำคัญจะทำให้เราเห็นฟีดแบ็ก ะคะหรือว่าทำให้เราสามารถที่จะปรับปรุงหรือออกแบบ ในเรื่องของวางแผนการทำงานในอนาคตนะคะ หรือว่าออกแบบโครงการต่างๆ ที่จะไปของบประมาณ หรือว่าจะดำเนินการในปีถัดไปเนี่ย ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะเราจะรู้ว่าโครงการที่เราจะทำนโยบายที่เราจะออกหรือ หรือว่ากฎหมายที่เรากำลังจะประกาศใช้เกี่ยวข้องกับใครแล้ว เขาเหล่านั้นเดือดร้อนหรือว่าได้รับประโยชน์อะไรอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้เห็นภาพในกระบวนการที่ทำให้รัฐเนี่ยสามารถที่จะออกแบบดีไซน์การทำงานได้ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่ามันจะเชื่อมโยงว่าทำไมถึงได้นำเรื่องแนวคิดการมีส่วนร่วมมาให้เห็นนะคะเพราะว่าในกระบวนการระบบราชการ 4.0 เนี่ย มันจะเชื่อมโยงกันอย่างที่บอกนะคะ แล้วก็แนวคิดต่างๆพวกเนี้ยมันจะไปตกตอบโจทย์นะคะว่าสิ่งที่เรากำลังจะเชื่อมโยงเนี่ย ถ้าเรานำในเรื่องตรงนี้ไปใช้ จะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ นี่ดูระดับที่สามนะคะ ก็คือระดับของ involve ตัวนี้คือให้ประชาชนเข้ามาร่วมในการวางแผนหรือการตัดสินใจ เป็นเรื่องของการที่เรา มีกลไกคณะทำงานหรือคณะกรรมการต่างๆ แล้วก็ดึงภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีบทบาทในกระบวนการของการวางแผนในการออกแบบระบบวิธีการทำงานนะคะ หรือว่ามีเข้ามาร่วมในกระบวนการของการวางกรอบนโยบายทิศทางต่าง ๆ ซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการที่บางครั้งเราใช้ในกระบวนการของการพิจารณา หรือว่ายกร่างกฎหมายนะคะ เราจะเห็นว่าในกระบวนการของ i n v o l v e เนี่ย จะมีกลไกสำคัญในกระบวนการตรงนี้นะคะหรือในกระบวนการที่เรามีคณะกรรมการรูปแบบต่าง ๆ นะคะหรือคณะทำงานรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะให้มีภาคส่วนต่าง ๆ เนี่ย เข้ามาให้ความเห็นแล้ว ก็ ให้ข้อมูลให้ความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมที่จะนำมาสู่กระบวนการของการที่จะตัดสินใจ หรือว่าวางแผนของหน่วยงานนะคะ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือว่า ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจหรือภาคเอกชน นั้นจะทำให้เราเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นในกระบวนการของการตัดสินใจการวางแผนตรงนี้นะคะระดับที่ 4 คือระดับ collaborate ตรงนี้เป็นระดับของการมีส่วนร่วมที่ทำงานร่วมกันแล้วก็มีบทบาท ภาคส่วนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ จะเข้ามามีบทบาท ในกระบวนการของการทำงานขับเคลื่อน ถ้ามองในภาพของโปรเจกต์ก็จะมีบทบาทเข้ามาอาอาจจะเป็น facilitate หรือว่าเข้ามามีบทบาทเป็น key actor ในกระบวนการของการขับเคลื่อนการทำงานมันนั้นเลยนะคะตรงนี้ก็จะเห็นให้ชัดว่าจะเป็นการทำงานแบบความร่วมมือนะคะอย่างเช่นนะคะ ในกระบวนการของการที่เราเอ่อให้ภาคเอกชนนะคะ เข้ามาร่วม จัดบริการสาธารณะบางอย่างนะคะ แล้วเอ่อหรือในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นะคะ ต่างๆ เนี่ย แล้วมีเครือข่ายนะอย่างเช่น เอ่อท่านอยู่ในจังหวัดเนี่ย ท่านจะเห็นเครือข่ายของส่วนราชการนะคะ ที่ทำงานกัน แล้วก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการบูรณาการการทำงาน แล้วก็ช่วยในเรื่องของการที่จะแบบประสานความร่วมมือแล้วก็ลงไปช่วยเหลือประชาชนนะคะ ในยุคโควิดก็คืออสมอนะคะ ที่มามีบทบาทแทนกระทรวงสาธารณสุขในบางเรื่องนะคะที่ลงไปอาจจะเป็นหน่วยที่แบบนะคะตรวจทานใช่ไหมคะสอดส่องโควิดในพื้นที่แทนหมอแทนบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ หรือเครือข่ายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ ที่เวลาเกิดภัยพิบัติต่าง ก็จะมีเครือข่ายภาคประชาชนหรือว่าเครือข่ายภาคเอกชนต่างๆเข้าไปลงไปในพื้นที่ประสบภัยส่วนนั้นๆ นะคะที่เข้าไปทำงานเน้นในเรื่องของตัวคอร์รัปชันะคะก็คือการเข้ามาร่วมทำงานร่วมดำเนินการแทนในลักษณะของการเป็นภาคีหุ้นส่วนเป็นเครือข่ายร่วมกันนะคะ ในส่วนของระดับที่สูงที่สุดนะคะก็คือระดับของ empower นะคะก็คือการเสริมอำนาจใ ให้ประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจและมีศักยภาพในการบริหารจัดการได้เองนะคะคือบริหารจัดการพื้นที่บริหารจัดการชุมชนของตัวเองได้เองนะโดยรัฐเนี่ยเป็นเพียงฟาสิเตเตอร์ในการสนับสนุนงบประมาณ หรือว่าองค์ความรู้ ที่เหลือคือเป็นบทบาทของภาคประชาชนหรือว่าภาคชุมชนหรือว่าภาคเครือข่ายที่จะทำจุดตรงนั้นนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าในเชิงของการเสริมอำนาจระดับที่ห้านะคะถ้าเกิดว่าในเชิงของระดับนโยบายนะคะ ในระดับประเทศเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการให้ประชาชนตัดสินใจ ในเรื่องนั้นๆนะคะยกตัวอย่างก็คือในเรื่องของที่เราคุ้นเคยก็คือในเรื่องของการลงประชามตินะคะรับหลักการตามร่างรัฐธรรมนูญนะคะ รู้สึกเหมือนเราจะเคยลงประชามติกันมาสองครั้งแล้วนะคะ ที่จะรับร่างหลักการตามรัฐธรรมนูญแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ย ก็จะต้องโดยหลักนะคะ จริงๆแล้วเนี่ย เมื่อประชาชนรับร่างหลักตามรัฐธรรมนูญ หรือว่ารับหลักการตรงนั้นแล้วเนี่ย เป็นข้อพันธสัญญานะคะ ของรัฐบาลหรือว่าของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องนำหลักการหรือแนวคิดที่ประชาชนลงมติแล้วเนี่ย ไปดำเนินการต่อนะคะ นั้นตัวการที่เราลงประชามติ รับร่างหลักการธรรมนูญนั่นหมายความว่ารัฐจะต้องไปดำเนินการตามที่ตามเสียงประชาชนที่ลงประชามติแล้วก็ผลักดันให้รัฐธรรมนูญฉบับที่เราลงประชามตินะคะ ออกมาใช้ตามที่ประชาชนลงประชามตินะคะ ถ้าเป็นในเชิงของทางการบริหารนะคะ ก็จะยกตัวอย่างให้เห็นในเรื่องของอกองทุนหมู่บ้านนะคะ หรือว่า ในเรื่องของการให้เงินช่วยเหลืออภาคชุมชนนะคะ ที่สามารถที่จะดีไซน์ออกแบบโครงการนะคะ เข้ามารวมตัวกันเป็นเครือข่าย แล้วก็ดีไซน์โครงการออกมา แล้วก็ขอเงินงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหมู่บ้าน หรือว่าจาก ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่าใช้ใช้ชื่อว่าอะไรนะคะ ตรงนี้ค่ะ ก็คือ แล้วในกระบวนการตรงนี้ประชาชนที่เออรวมตัวกันที่เป็นเครือข่ายกัน แล้วก็ได้เงินงบประมาณตรงนี้เขาต้องบริหารจัดการเงินตรงนั้นนะคะ ที่จะดูแลกันเอง แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาพื้นที่สามารถที่จะบริหารจัดการในส่วนของเครือข่ายแล้วก็พื้นที่ ภายใต้เงินงบประมาณภายใต้กรอบของสิ่งที่เป็นข้อคอมมิชเมนต์ของกลไกเครือข่ายในพื้นที่ของเขาเองค่ะท่านพิจารณ์ เห็นยกมือค่ะค่ะนิดนึงค่ะ คือตรงนี้มีความสนใจอย่างมากในเรื่องของระดับ หรือเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะ โดยเฉพาะสภาการศึกษาเองเนี่ย เราเป็นหน่วยงานในเชิงนโยบาย ซึ่งเราไม่มีหน่วยพื้นที่หน่วยในภูมิภาคหรือในพื้นที่ที่เราจะเป็นจุดเชื่อมโยงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อยากที่จะมียุทธศาสตร์ในการที่จะมีอะไรอ่ะขออยากได้ความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือจากส่วนกลางอะไรเงี้ยเราต้องมียุทธศาสตร์ยังไงบ้างคะ เอ่ออันนี้อยากอยากอยากดูในแง่ของกรณีศึกษา อย่างของสำนักงงานกพร ซึ่งซึ่งสำนักงงานกพรก็ไม่มีหน่วย ในภูมิภาคเหมือนกันใช่ไหมคะอ่า เพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยจ้ะในในบทบาทภารกิจของของสำนักงานกพร ที่จะต้องเอ่อเหมือนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศเนี่ย ไม่ทราบว่าสำนักงงานกพรใช้ยุทธศาสตร์อย่างไรในการที่จะทำให้เกิดการอินฟอร์มการคอนซัลท์การอินโวหรือคอร์รัปเรตรวมถึงเอมาวเวอร์ตรงนี้ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการแต่ละหน่วยหรือแต่ละประเภทได้ค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะถ้าท่านจำได้ว่าที่พูดไปในเบื้องต้นนะคะ สิ่งหนึ่งที่คือตัวไม่ว่าจะ inform นะคะ หรือว่า consult involve หรือว่า collaborate หรือ empower เป็นกรอบแนวคิดนะคะ ในเรื่องของหลักการที่ทางสำนักงงานกพรเนี่ยใช้ในกระบวนการของการที่จะส่งเสริมแล้วก็ขับเคลื่อนนะคะการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อที่จะให้เกิดกระบวนการของการที่จะสร้างระบบราชการให้เป็นราชการที่เชื่อถือโปร่งใสแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชน แล้วที่สำคัญก็คือเป็นตัวเครื่องมือตัวหนึ่งในการที่จะทำงานเพื่อที่จะตอบโจทย์ระบบราชการ4.0 ก็คือยึดประชาชนเป็นส่วนกลางนะคะเพราะว่าในกระบวนการของการมีส่วนร่วมเนี่ย จะทำให้เราเห็นว่า เราภาครัฐเนี่ยพออินฟอร์มข้อมูลที่เป็นข่าวสารที่ถูกต้องทันการ ก็คือหลักการของ Open Open Governance นะคะซึ่งกพรเองก็ผลักดันในเรื่องตรงนี้ แล้วก็ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบราชการ หรือว่าที่สร้างให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆนะคะกพรเองผลักดันทั้งในเรื่องของการกำหนดให้เป็นตัวสังวันนะคะเพราะว่าในเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเนี่ยคงไม่คงไม่จำเป็นจะต้องออกมาเป็นกฎหมาย หรือว่าอะไรที่จะต้องบังคับ ให้ว่าต้องทำสองสามสี่คือรูปแบบที่มันเป็นรูปมาทำที่จับต้องได้อย่างเงี้ย คือบางทีความเป็นเอ่อที่จะต้องออกมาเป็นกฎหมายหรือออกมาเป็นหลักการที่เอ่อมันค่อนข้างแบบไงค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยคืออยากได้รูปมาทำที่ที่มันจับต้องได้อย่างเช่น อย่างที่ท่านท่านผู้ชชาญพูดถึงเรื่องของรางวัลอะไรพวกอย่างเงี้ยเออแล้วพอตรงนั้นเนี่ยสำนักงานกพรได้จัดทำให้มีการแข่งขันในเรื่องของหน่วยงานราชการที่จะต้องเข้า รับการรับรางวัลเลิศรัฐ หรือรางวัลอะไรกันมีส่วนร่วมนี้ค่ะ หลังจากนั้นได้ได้ได้นำเอาองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกตรงนี้ไปทำอะไรต่อค่ะ คือเราจะทำออกมาเป็นถอดบทเรียนนะคะ ในกระบวนการของแต่ละส่วนราชการเนี่ยก็คือเมื่อได้รางวัล เราจะถอดบทเรียนเราจะศึกษาให้เห็นภาพ แล้วก็ นำมาสู่กระบวนการของการจัดทำเป็นหนังสือนะคะ หรือว่าเป็นวิดีโอเป็นคลิปต่างๆ เพื่อที่จะเผยแพร่ให้เห็นว่าในกระบวนการของการทำงานแบบมีส่วนร่วมนะคะทำงานที่เป็นการสารพลังทุกภาคส่วนเนี่ยแล้วเกิดประโยชน์อะไร เกิดประโยชน์กับใครแล้ว เกิดผลอะไรกับการพัฒนาประเทศบ้างนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็เข้าไปสู่กระบวนการของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กับส่วนราชการอื่น ๆ ในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นแนวทาง ในกระบวนการของการที่ให้มีรางวัลนะคะ นอกจากการให้มีรางวัลแล้วเนี่ย จริง ๆ ภายใต้รางวัลนะคะในตัวเกณฑ์ต่าง ๆ ในการที่จะเสนอเข้ารับรางวัล คือกระบวนการของการเรียนรู้ของการเข้าสู่ การมีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ นะคะ อย่างเช่นรางวัล Open Golf เนี่ยนะคะจำจำจำชื่อเอ่อชื่อรางวัลอาจจะไม่ได้นิดนึงเปิดอันนั้นนะคะ เปิดใจใกล้ชิดประชาชนใช่ไหมคะ รางวัล ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการนำแนวคิดในเรื่องของการมีส่วนร่วมระดับการมีส่วนร่วมนะคะ ที่หน้าจอตรงนี้ในระดับของ inform กับ consult มาประยุกต์ เพื่อที่จะผลักดันให้ส่วนราชการเนี่ย เปิดระบบราชการนะคะ ให้เป็น Open Governance นะคะก็คืออคุณจะต้องมีระบบมีวิธีการในการที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว แล้วก็ทันเวลาข้อมูลที่เปิดเผยต้องนำไปใช้ประโยชน์ในการที่ประชาชนหรือว่าผู้รับบริการเนี่ยต้องนำตรงนี้ไปใช้รับบริการได้นะคะแล้วก็ในเกณฑ์เองก็จะมีทั้งในกระบวนการของการที่ส่วนราชการ พัฒนาปรับปรุงให้มีกระบวนการของการรับฟังความเห็น แล้วความเห็นนั้นๆถูกนำมาใช้ในกระบวนการพัฒนาปรับปรุงอะไรขององค์กร ซึ่งตรงนี้ค่ะ ในเกณฑ์ของแต่ละระดับรางวัลนะคะ โดยเฉพาะรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเนี่ยที่เป็นรางวัลเลือดรัดประเภทหนึ่งของรางวัลเลือดรัดเนี่ยจะแฝงไว้กับแนวทางในการส่งเสริม อันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์เป็นกลยุทธ์หนึ่งในกระบวนการของการที่สำนักงงานกพรนะคะพยายามที่จะเปิดระบบราชการนะคะ ที่จะทำให้ระบบราชการสามารถที่จะเชื่อมโยง รือว่าเปิดเผยโปร่งใสค่ะแล้วก็เน้นในเรื่องของกระบวนการนำเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยมาออกแบบในกระบวนการตรงนี้ นอกจากตัวนี้แล้วนะคะ เราก็มีอีกหลาย ๆ โครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแฮกเกอร์ทอนนะคะเพราะว่าในเรื่องของแฮกเกอร์ทอนเนี่ยเรามองในภาพของกระบวนการของการที่จะให้ประชาชนหรือว่าภาคส่วนต่าง ๆ เนี่ย มีส่วนร่วมแบบกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็คือเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทของการที่จะกำหนดนโยบายของส่วนราชการต่าง รือว่ากำหนดนโยบายในเชิงของให้ความเห็นว่านโยบายแบบนี้ควรจะมีขอบเขตหรือว่ามีอย่างไร ซึ่งตรงนี้ก็พยายามที่จะผลักดันนะคะแล้วก็มีโครงการที่จะทำแฮกเกอร์ทอนในหลายๆในหลาย ๆ หน่วยงาน แล้วก็ในหลาย ๆ ปีแล้วก็ตอนนี้เราก็เปิดเป็นแพลตฟอร์มไว้ด้วยนะคะนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ แล้วก็เปิดเป็นแพลตฟอร์มเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถเข้ามา ให้ความเห็นระดมความเห็นในตัว เรื่องของแฮกเกอร์ทอนในเรื่องของเชิงนโยบายในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเห็น อาจารย์พิเชษยกมือพิเชษค่ะขออนุญาตครับอาจารย์ก็ผมฟังผมก็มีความเห็นอยากจะพิจารณาผมสนใจเรื่องของกระบวนการการสร้างมิตรส่วนร่วมของอาจารย์ถ้าอย่างนั้น ที่อาจารย์พิปรายเมื่าสักครู่เนี่ยครับ อาจารย์แต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ย เราก็พยายามจะชักจูงโดยการมีมีตั้งรางวัลมี แข่งขันปวดใช่ไหมครับอาจารย์เหมือน เหมือนมพยายามจะชักจูงให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเป็นโอเพนหรือว่าทำงานร่วมกับประชาชนให้มากขึ้น โดยมีเงื่อนไขในกติกาเนี่ย ในแต่ละแต่ละรางวัลเนี่ยให้เป็นไปตามแนวทางของการระดับความมีส่วนร่วมใช่ไหมครับอาจารย์ ถ้าถึงขั้นเยอะสุดหน่อยก็อาจจะได้รางวัลดีหน่อย ผมก็มองเห็นว่ากระบวนการที่ที่กพรเนี่ยกำลังสร้างอยู่คือสร้างแต่เรื่องของเรื่องของการรับรู้ข่าวสารร่วมกัน การร่วมคิดใช่ไหมครับอาจารย์ การร่วมทำนะครับจนถึงเรื่องของการร่วมตัดสินใจใช่ไหมครับอ่าซึ่งเป้าหมายสูงสุดเนี่ยมันเป็นสูงการ empower คือร่วมรับผลประโยชน์ก็คือ เห็นเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมการทำให้เวลากระบวนการเวลาทำงานเนี่ยการมีส่วนร่วมเนี่ย มันจะเกิดจากทุกระดับทุกภาคส่วนในทุกระดับขั้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะ เพราะว่าจริง ๆแล้วในกระบวนการของการมีส่วนร่วมอะค่ะ ความคาดหวังหรือว่าเป้าหมายนะคะก็คือจริงๆมันก็คือการที่จะทำให้ระบบราชการ เป็นระบบราชการที่ประชาชนเชื่อถือไว้วางใจ เพราะว่าคอนเซปต์หนึ่งของการมีส่วนร่วมนะคะ ก็คือการบริหารราชการที่เป็นที่เชื่อถือและไว้ใจของประชาชนแล้วในกระบวนการมีส่วนร่วมนะคะ จริงๆทูของกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ย มันจะมีเครื่องมืออีกหลาย ๆ ตัวนะคะ ที่จะต้องนำมาใช้เพื่อที่จะทำให้เกิดการยอมรับ หรือว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันในเวทีกระบวนการมีส่วนร่วมนะคะ สิ่งที่จะต้องมีมันมีเงื่อนไขของการมีส่วนร่วมอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการเวลาที่เราคิดเวลาที่เราออกแบบนะคะเราก็จะคำนึงถึงว่า เป้าหมายที่เราต้องการ คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่สำนักงานกพรเนี่ยพยายามขับดันก็คือ อยากต้องการให้ ส่วนราชการเองเนี่ยนะคะมีการเปิดระบบราชการ แล้วก็เน้นในเรื่องของการสานพลังของทุกภาคส่วน แล้วก็เน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะอย่างที่เมื่อกี้ที่ภาพที่เห็นทั้งในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งในกระบวนการของการพัฒนาต่างๆนะคะซึ่งในกระบวนการพัฒนาตรงนี้ก็จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย นั้นจริงๆ ในหลายๆทูหรือว่าหลาย ๆ เครื่องมือนะคะที่นำมาใช้ในกระบวนการของการ ขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 เนี่ย มันจะมีเรื่องของการที่จะทำให้เกิดความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นศรัทธาในระบบราชการนั้นถ้าเราเป็นเราทำการมีส่วนร่วมนะคะ ให้เป็น m e เอ่อมีนิ่งฟูลพาร์ติซิเพชันเนี่ย มันจะนำไปสู่การมีระบบราชการที่ประชาชนเชื่อถือไว้วางใจ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารับฟังความเห็น ของภาคส่วนต่างๆ แล้วเรานำตรงนั้นนะคะมาปรับปรุงมาพัฒนา แล้วเป็นระบบที่เขาภาคส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมในทุกกระบวนการของการมีส่วนร่วม เข้ามาร่วมในทุกกระบวนการของการทำงานเนี่ย มันจะเห็นภาพของระบบที่ ราชการเนี่ยทำงานแล้วสามารถมี accountability มีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ แล้วก็ประชาชนก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได้เพราะว่ามีกระบวนการของการเปิดเผยข้อมูล ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะ เราทางกพรเองในอดีตนะคะ ก็พยายามที่จะขับผลักดันให้เกิดกระบวนการของพรบข้อมูลข่าวสารนะคะ ให้เกิดกระบวนการของการปรับปรุงในเรื่องของการที่จะต้อง รัฐต้องเปิดเผย